พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดย สวทช ตอนปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ เพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย และเสียชีวิตมากกว่า4 0 0 0 0นคนต่อปี และเชื้อมาลาเรีย เริ่มดื้อยาที่ใช้ในการรักษา ดังนั้นการพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนครับ ในตอนนี้นักวิจัยไทยก้าวไกลไปสู่การทำวิจัย ปลูกผลึกโปรตีนเป้าหมายสำหรับยาต้านมาลาเรีย ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วค่ะ นักวิจัยไบโอเทค สวทช ร่วมกับจิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีน เพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ไปทดลองปลูกผลึกโปรตีน ในห้องปฏิบัติการอวกาศคิโบ บนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยจะปลูกผลึกโปรตีน DHFR-TS ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมาย ในการสร้างยาต้านมาลาเรียและปลูกผลึกโปรตีน ร่วมกับสารยับยั้งไปพร้อมกัน ในอวกาศเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งช่วยให้ทีมวิจัยออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ ที่มีความจำเพาะต่อโปรโตีนเป้าหมายยานี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิจัยและพัฒนาโดยบาโอเทค สวทชและจิสดาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000